มพิวเตอร์แห่งนี้นะคะตั้งมาเมื่อปี 2542 ค่ะ โดยเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของคุณแม่นะคะคือนางสนิทพี่นองรองค่ะ ก็เป็นการเรียนโดยทฤษฎีคอนสแตนชันนิซึมอะค่ะ ก็คือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แล้วก็ศูนย์เนี่ยเริ่มมาจากมูลที่ศึกษาพัสเข้ามาให้ความรู้มาสอนน้อย ตั้งแต่เริ่มกันน้อยเนี่ย เดิมทีเนี่ยอ่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ค่ะ ก็เข้ามาให้น้อยหัดอ่านหัดเขียนแล้วก็จดบันทึกทำบัญชีคนเดือน แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์นะคะเข้ามาสอนน้อยให้มีการบันทึกข้อมูลแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายลงในคอมพิวเตอร์ ซึ่งณจุดนั้นเนี่ยทำให้เกิดความสนใจของอชุมชนขึ้นมาค่ะแล้วก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องในชุมชน แล้วก็พัฒนา ค่ะ้าน้อยได้แบ่งบ้านของตัวเองอะค่ะครึ่งหนึ่งเป็นสูตรคอมพิวเตอร์ ตอนนั้นเนี่ยมีคอมพิวเตอร์แปดเครื่องเริ่มจากแปดเครื่องค่ะก็มีเด็กๆจากชุมชนใกล้เคียงเนี่ยมาเรียนประมาณ 70 คนณตอนนั้นนะคะจนเราพัฒนาการเรียนการเรียนเนี่ยก็คือจะเรียนโดยการใช้โครงงานเรียนก็คือเรียนเลย learning by doing ก็คือให้เด็กๆลงมือทำแล้วก็พอเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเขา จะสอนเขาว่าให้ทำยังไงให้เขาประยุกต์ใช้โปรแกรมนั้นน่ะให้เกิดประโยชน์กับกับชุมชนของตนเองค่ะจนกลายเป็นว่า ตัวเนี้ยเวลาที่เด็กๆเรียน โปรแกรมรับโปรแกรมแรกที่เราฝึกเรียนก็คือโปรแกรมโปรแกรมเพลงเนี่ยค่ะก็ให้เขาเอาโปรแกรมเพลงเนี่ยไปใช้ประโยชน์เขาสร้างเขาทำโครงงานเป็นแผนที่ของชุมชนขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าโปรแกรมบวชโปรแกรม PowerPoint เนี่ยค่ะเขาก็ทำสร้างเป็นประวัติหมู่บ้านเนี่ยค่ะ แล้วก็แต่ละแต่ละเทอมเนี่ยก็จะมีเด็กๆเข้ามาเรียนเรียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งนี้ แล้วก็มีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยศูนย์ที่ก่อตั้งที่เห็นณปัจจุบันเนี่ยสร้างมาเมื่อประมาณปี 2547เนี่ยค่ะก็แล้วก็เริ่มเรียนรู้คือเราเราจะเรียนโดยที่เด็กๆเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะมาเรียนตามที่เราจะโครงการขึ้นมาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องการเรียนรู้เรื่องข้าว เรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องย่าแฝกเนี่ยค่ะก็คือดูจากความสนใจของเด็กเด็กที่เข้ามาเรียนก็จะไม่ได้ว่าเราบังคับเข้ามาคือจะเป็นการสมัครใจแล้วก็สมัครที่จะมาเรียนในแต่ละโครงการนะคะก่อนที่จะมีความพร้อมคือเริ่มจากการเสียสละ ก็คืออย่างทางของของคุณแม่เองนะคะนั่นก็เสียสละ ตอนแรกเสียสละบ้านของตัวเองให้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่อมาท่านก็เสียสละ ที่ดินผืนนี้ค่ะให้เป็นที่ดินแล้วก็ให้สร้างเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นมา แล้วก็สละเงินบางส่วนแล้วก็ได้จากเด็กที่เขามาใช้บริการหรือว่าแขกที่เข้ามาเยี่ยมศูนย์เนี่ยเขาก็จะบริจาคเงินไว้ แล้วก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาเริ่มมาก่อตั้งขึ้นมา หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมูลที่ไทยคมเข้ามาเห็นความตั้งใจความตั้งใจของชุมชนนะคะแล้วก็ก็เลยมาก่อสร้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งนี้ขึ้นมา แล้วก็อยู่จนนถึงปัจจุบันนะคะเดิมทีเนี่ยเราดึงดึงดูดให้เด็กๆ หรือว่าผู้ใหญ่อะค่ะเข้ามาทำทำงาน เราก็ร่วมกิจกรรมกับเราโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวดึงดูดนะคะที่มีในในตัวดึงดูดเพราะว่าถ้าย้อนกลับมาไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วคือเด็กๆหรือว่าคนที่ชุมชนจะไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ แต่พอพอเริ่มณปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือสื่อไอทีต่าง ๆ ริ่มมีใช้กันเยอะมากขึ้น ก็จะกลายเป็นจุดที่สนใจน้อยลง แต่เราจะดูดูดโดยการกระบวนการเรียนรู้ของเราคือการผ่านโครงงานที่เราจะตั้งขึ้นมา อย่างเช่นเราทำเรื่องของเกษตรเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูว่าเด็ก ๆ กลุ่มไหนที่สนใจก็จะให้สมัครเข้ามา แล้วก็สมัครเข้ามาเนี่ยเราก็มีไม่จำกัดไม่จำกัดว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แต่ว่าก็คืออายุเนี่ยก็ประมาณ ฉลีอยป .3 ขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยที่เขาจะสามารถรับผิดชอบตัวเองได้เลยค่ะศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งนี้ก็เปิดให้บริการกับบุคคลทั่วไปอะค่ะที่เข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ในชนนะคะไม่ว่าจะเป็นรวมถึงพระภิกษุหรือว่าหน่วยงานราชการหรือสถานโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาใช้บริการได้ได้ทุกคนก็เวลาเปิดปิดก็คือช่วงก็จะเป็นช่วงทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงประมาณ19นาฬิกา แต่ถ้าในในกรณีที่เด็กเขาทำงานช้าเนี่ยค่ะเราก็ให้ให้บริการเขาไปเรียนถึงจนกว่าเขาจะเสร็จงานแต่ว่าทางเจ้าที่อย่างผู้เองก็จะเป็นคนคอยดูแลก็คือคอยนั่งให้ความช่วยเหลือเขาจนกว่าจะเขาจะทำงานเสร็จนะคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยก็จะเปิดอบรมให้กับเปิดสอนเปิดอบรมให้กับคนทั่วไปนะคะหรือเยาวชนเนี่ยเป็นเป็นโครงเป็นโครงการ เป็นช่วงนะคะอย่างปีหนึ่งก็จะมีมีเปิดอบรมอยู่สองครั้งนะคะแล้วแต่ว่าอบรมนั้นก็คือแล้วแต่เด็กเด็กเขาอยากอบรมอะไร แล้วก็เราก็จะหาผู้รู้ค่ะเป็นเป็นวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้กับเด็กเลยนะคะสูตรแห่งนี้ก็ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะแล้วก็พิมพ์งานต่างๆนะคะแล้วก็ถ่ายเอกสาร แล้วก็เปิดเป็นสถานที่อบรมแล้วก็เป็นต้อนรับแขกที่เข้ามาในงาน ค่ะอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นก็อย่างทำสื่อเล็กไอซีทีอย่างเงี้ยเป็นเป็นตัวเชื่อมตัวกลาง ระหว่างระหว่างชุมชนกับกับกับกับไอซีทีอะค่ะ ก็คือว่าเราจะใช้ไอซีพีเนี่ยไปเชื่อมโยงกับชุมชนโดยการอย่างเช่นชุมชนทำเรื่องเรื่องของบริหารจัดการน้ำอยู่เนี่ยเราก็เอาเทคโนโลยี อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ โปรแกรมโปรแกรมเทสแล้วก็โปรแกรม อันท่าวิการอาเทียมอย่างเงี้ยค่ะ เข้าไปช่วยเหลือช่วยเหลือชุมชน แล้วก็อย่างเด็กเอาโปรแกรมเพนไปวาดรูปหรือเอาโปรแกรม Excel ไปเก็บข้อมูลปริมาณน้ำอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะใช้ใช้เทคโนโลยีไปช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือทั้งภูมิปัญญาของชุมชนอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะ ที่นี่อย่างถ้าถ้าถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะจะจะเยอะมากคือเด็กเขาจะเรียนเรียนไม่ซ้ำกันในแต่ในแต่ละในแต่ละปีอย่างเงี้ยค่ะ อย่างมีกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์ผืนดินนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแย่าแฝกโครงการเกี่ยวกับการท้าการท้าพันธุ์ข้าวเนี่ยค่ะแล้วก็เกษตรอินทรีย์ก็ป่าไม้ชุมชนเลยค่ะก็จะเป็นอันนี้เยาวชนก็มาใช้บริการได้เต็มที่แล้วก็เป็นประโยชน์กับเด็ก แล้วก็ถ้าส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็อย่างมีกลุ่มของคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้าชุมชน ก็มาทำบัญชีร้านค้าชุมชน แล้วก็ถ้าเป็น ที่เขาทำเกษตรเนี่ยค่ะเขาก็เคยมาขอใช้บริการค้นหา ความรู้ด้านการเกษตรนะคะของของเขาแล้วก็ภูมิเรียกภูมิอากาศฝนตกช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เคยเข้ามาใช้บริการค่ะ ส่วนเด็กที่เข้ามาค่ะ แล้วก็จะแบ่งบางทีถ้าเขาถ้าทำกิจกรรมอยู่นะณตอนนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งให้เขาว่ามีเวรประจำวันที่จะดูแลทำความสะอาดสูงเนี่ยค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ย เวลามาใช้บริการเนี่ยค่าค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเสียชั่วโมงละ10บาทก็คือถ้าไม่ได้ใช้ถ้าถ้าไม่ใช่ไม่ได้ใช้ในช่วงของการทำกิจกรรมเนี่ยค่ะแต่ถ้าทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์เนี่ยเด็กๆจะไม่ได้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเขานั่งพิมพ์งานหรือว่าใช้โปรแกรมต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดค่าบริการแล้วแต่เขาจะให้ให้กับเราเนี่ยค่ะ คือไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตก็อย่างน้อยก็5บาท 10 บาทแล้วแต่แล้วแต่เขาจะให้ ส่วนในเรื่องของการรับรับผิดชอบทำเวรเนี่ยคือที่เด็กๆที่เข้ามาเนี่ยค่ะก็ถ้าเขาทำเรียกว่าทำความดีอะค่ะเขาจะเขาจะไม่มีค่าบริการก็คือเราเราจะไม่เก็บค่าบริการจากจากเด็กเนี่ยค่ะเด็กสามารถเอาเอาความดีที่เขาที่เขามาช่วยเหลือ ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งนี้มาทำความสะอาดมาดูแลศูนย์เนี่ย ก็คือใช้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ต ฟรีส่วนกิจกรรมที่นี่เด็กๆเขาก็จะใช้บางทีกลุ่มเยาวชนเนี่ยเขาก็ใช้มาประชุมกันมามาทำงานกัน อย่างตัวโปรเจกต์ล่าสุดที่เราทำมาคือเป็นโครงการพี่สอนน้องเนี่ยค่ะในพี่เลี้ยงที่เป็นเยาวชนประมาณ 10 คนเนี่ยเขาก็มาประชุมแล้วก็มาเตรียมทำกิจกรรมให้กับน้องๆเป็นโครงการรักน้ำ รักป่ารักผืนดินนะคะเขาก็มา แล้วแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็มาจัดค่ายอบรมให้กับน้องๆสองวันเลยนะคะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อะไร เราก็สามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ เห็นได้จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ชุมชน ที่สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนในชุมชนอย่างเต็มที่